เป็นยังไงบ้างคะ กับการเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นทั้ง 4 ด้านผ่านไปแล้วทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของความเป็นวัยรุ่นและความอยู่ยากของเขามากขึ้นแล้วใช่ไหมคะงั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในพัฒนาการโดยสรุปแล้วด้านร่างกายเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากสำหรับช่วงของความเป็นวัยรุ่นนั่นคือสมองเขาทำงานไม่สัมพันธ์ระหว่างสมองส่วนคิดและสมองส่วนอยากที่เราต้องการให้เติบโตสัมพันธ์ไปด้วยกัน แต่ธรรมชาติสร้างเขามาแบบนั้นค่ะ ในขณะเดียวกันธรรมชาติก็สร้างทั้งคุณทั้งโทษที่จะทำให้เขาเนี่ยอยู่ได้อย่างปลอดภัย ก็ต้องอาศัยทั้งตัวเองและคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ในขณะที่พัฒนาการด้านจิตอารมณ์ เราก็พบว่าจากการที่เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านของร่างกายทำให้อารมณ์ของวัยรุ่นมีลักษณะ เข้มข้นรุนแรงมากขึ้นจนทำให้กระทบมาที่พัฒนาการด้านสังคมที่วัยอื่น ๆ ยากจะเข้าใจเขาทำให้เขาต้องการหาเพื่อนรักเพื่อน ตามเพื่อน เพราะเพื่อนเป็นกลุ่มเดียวที่เข้าใจตัว ของเขาเองได้ดีที่สุด จนถึงด้านสติปัญญานะคะที่เราจะพบว่าวัยรุ่นจะพยายามไดีนติฟายหรือค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองจะลองผิดลองถูกสนใจสงสัยใคร่รู้ และนี่คือคุณสมบัติท ที่เขาจะเรียนรู้ได้ แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยถึงแม้จะเป็นคุณลักษณะที่สำคัญ แต่ก็เป็นโอกาสเสี่ยงที่สำคัญมาก เช่นเดียวกันที่จะทำให้เขาไม่ปลอดภัย ถ้าเขาขาดข้อมูลอย่างรอบด้าน และขาดการดูแลอย่างเข้าใจกระตุ้นพัฒนาการให้ถูกส่วนของสมองที่สำคัญนะคะ และเราก็พบว่าไม่ว่าเขาจะเป็นวัยรุ่นแบบไหน วัยรุ่นที่ดีเสี่ยงหรือไม่ไม่เสี่ยงก็แล้วแต่ แต่เราพบว่าเขาเหมือนต้นไม้ ต้นไม้ทุกต้นไม่ว่าจะแค่เกรนหรือเติบโตสวยงาม พวกเขาต้องการความเข้าใจทั้งสิ้น การเข้าใจพัฒนาการอย่างรอบด้านทั้ง 4 ด้านจะช่วยให้ตัววัยรุ่นเอง สามารถเติบโตได้อย่างเข้าใจตัวเอง ปลอดภัยรู้ทางหนีทีไล่และเข้าใจมันมากขึ้นในทุกมิติ ขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มวัยที่ก่อนเข้าสู่วัยรุ่นการได้รู้แบบนี้จะช่วยเขาได้เกิดการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างมีสุขภาวะมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้ใหญ่ที่เข้าใจเขาก็จะรู้ว่ากระบวนการพัฒนาวัยรุ่นจำเป็นต้องให้สมองส่วนคิดทำงานได้มากกว่าหรือเท่าทันกับสมองส่วนอยากที่กำลังเจริญเติบโตเต็มที่ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันแบบนี้เราเชื่อมั่นค่ะว่าวัยรุ่นจะสามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดดในเชิงที่มีสุขภาวะได้มากขึ้นสำหรับชั่วโมงนี้เราก็คงต้องจบกันเพียงแค่นี้นะคะ และอย่าลืม ืมในการเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปคือชั่วโมงที่ 2 พวกเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของกระบวนการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งสืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ 1 และทำให้รู้ว่าเราจะเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร เราจะในความเป็นวัยรุ่นจะเผชิญกับมันอย่างไร ในช่วงวัยอื่น ๆ จะช่วยวัยรุ่นข้ามผ่านช่วงวัยที่สับสนนี้ ไปได้อย่างไรอย่างปลอดภัยและพร้อมที่จะ ข้ามเข้าไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ